ครับเเราได้เรียนเกี่ยวเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาแล้ว แต่นี้เพื่อเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับ วันนี้ครูขอยกตัวอย่าง คุณธรรมและจริยธรรมในแต่ละอาชีพนะครับ ที่จริงแล้วเนี่ยคุณธรรมและจริยธรรมในแต่ละอาชีพเนี่ยครับบางทีเราไม่เรียกว่าคุณธรรมและจริยธรรมในภาพกว้างๆนะเราอาจจะไม่เรียกในภาพรวมก็ได้ก็คือจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับ คำว่าจรรยาบรรณในวิชาชีพมันก็คือกฎเกณฑ์หรือแนวทางนะการประพฤติปฏิบัติที่ผู้ประกอบอาชีพกำหนดขึ้นทำว่ากำหนดขึ้นมาทำไมเขากำหนดขึ้นมาก็เพื่อที่จะรักษาหรือส่งเสริมนะครับ ให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพนั้นๆเนี่ยครับมีมาตรฐานในการทำงานนะมีประสิทธิภาพในการทำงาน แล้วก็ให้เป็นคนดีรวมทั้งจรรยาบรรณเหล่านี้ครับจะควบคุมความประพฤติ ของผู้ที่มีอาชีพนั้นๆนะครับให้ดำเนินการเนี่ยให้ถูกต้องตามรูปแบบตามกฎหมายและก็ตามความถูกต้องนะครับเราลองมาดูนะครับว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือจะเรียกว่าคุณธรรมและจริยธรรมที่ประกอบวิชาชีพนั้นเนี่ยเรามีอาชีพอะไรบ้าง ในนี้ครูขอยกตัวอย่างนะครับ เกี่ยวกับอาชีพ3อาชีพด้วยกัน อันแรกก็เป็นอาชีพที่เป็นผู้ประกอบอาชีพในการค้าขายอันที่2นั้นอาชีพครู และท้ายสุดก็คืออาชีพกฎหมาย อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับสำหรับจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพค้าขายนั้น เราเห็นว่ามีอยู่หลายประเด็นนะฮะการที่เขาเขียนไว้หลายในข้อนี่ก็เพื่อให้เกิดการครอบคลุมทีนี้เราเองนะครับเวลาปฏิบัติ เราก็ต้องดูว่าอะไรบ้างที่เรามีอยู่แล้ว และอะไรบ้างที่เราจะต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับ เช่น ประเด็นแรกเกี่ยวกับอาชีพค้าขายก็คือ เราต้องมีสัจจะในตนเองแล้วก็ กับผู้ใช้บริการคำว่าสัจจะในตัวเองหมายว่า เราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับเราขายอะไรสินค้าที่เราขายได้ดีมาก ดีหรือไม่เนี่ยเราต้องซื่อตรงนะครับ เพราะว่าผู้ที่ใช้บริการของเรานั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่รับผลจากการที่เราได้ดำเนินการหลายคนครับชอบเอาของที่ไม่มีคุณภาพไปขาย บางทีก็หลอกเขานะตัวอย่างง่ายๆที่กูเห็นนะครับบางทีขายสินค้าเขียนว่าขั้นสั้นว่าโลละ 100 อย่างเนี้ย นะบางทีเขียนว่าครึ่งโลตัวเล็กๆเนี่ยครึ่งโลตัวเล็กก็ 100 บาท คนอ่านก็เข้าใจว่าเออ100 บาท สั่งไป1กิโลปรากฏมันกลายเป็น 200 บาทแล้วอย่างเนี้ยทำให้คนที่เขาซื้อของไปบริโภคเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความจริงใจ หรือไม่ได้ความซื่อตรงจากคนที่ขายนะครับอันที่2นั่นครับคือต้องมีความเมตตาต่อลูกค้านะฮะไม่ควรที่จะเอาประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเป็นหลักเพียงอย่างเดียว ลายคนขายของครับ อยากจะได้อย่างเดียวมองแต่ได้ แต่ไม่ดูว่าเราให้อะไรกับเขาบ้าง อย่าลืมครับเขาซื้อสินค้าเรานะเขาก็หวังจะได้สิ่งดี แต่ถ้าเราสิ่งที่ไม่มีคุณภาพขายไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อันที่3ามนั่นก็บอกว่าให้พยายามที่จะเฉลี่ยผลกำไรครับที่เราได้นะครับนะให้มันเสมอหน้ากัน คำว่าเฉลี่ยผลกำไรนะให้กับผู้ร่วมงานหมายว่าถ้าในองค์กรเรานั้นเนี่ย เรามีอาชีพหลักในการค้าขายนะครับ คนที่เป็นหัวหน้าไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราขายมาได้เนี่ยกำไรที่เราได้นะครับมันควรจะมีการเฉลี่ยปันผลให้กับคนอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกันด้วยความเป็นธรรมนะตามกฎเกณฑ์พึงให้เกียรติแก่ลูกค้าทุกคนนะครับโดยที่ไม่คดโกง อันนี้อาจจะดูแล้วหัวข้อมันอาจจะย้ำเรื่องของการคดโกงเนี่ยค่อนข้างเยอะ แต่คำว่าให้เกียรติลูกค้านั้นรวมไปถึงมารยาทคำพูดคำจานะที่เราต้องใช้นะครับ พึงหาวิธีในการร่วมมือกับผู้ค้าคนอื่นๆถามว่าทำไมครับ เพื่อช่วยเหลือสังคม อันนี้ก็มีหลายบริษัทครับหลายหน่วยงาน หลายผู้ประกอบการที่พยายามทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ แล้วก็เอาผลที่ได้จากกาไรในบางส่วนนะครับ มาตัดต่อหรือว่ามาช่วยเสริมให้กับสังคมพูดง่ายว่าเราได้กำไรแล้วก็ไม่เอาไว้เพียงคนเดียวครับอย่าลืมว่าสังคมเนี่ยก็มีส่วนในการเสริมให้เราเนี่ยครับประกอบอาชีพนี้ได้นะครับ ถัดไปครับหน้าที่หลักๆของผู้ประกอบอาชีพค้าขายก็คือต้องเสียภาษีก่อนการเลี่ยงภาษีไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับ ที่จริงแล้วเราค้าขายเราทำมาชีพด้วยความจริต เพราะฉะนั้นเงินที่เป็นรายได้ของเรานะครับ เราก็ต้องเสียภาษีก่อนเพื่อกับให้ประโยชน์กับประเทศชาติ เพื่อกับคนจำนวนอีกมากครับที่เขาเนี่ยต้องอต้องรับประโยชน์จากตรงนี้ แล้วก็หลายได้คนเขาก็เสียภาษี การเลี่ยงภาษีไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับ อีกอันหนึ่งครับ ก็คือพึงรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงานทุกด้านในด้วยความเมตตาการทำงานเนี่ยครับ ถ้าเราให้ความเมตตาแก่ทุกคนเนี่ยครับ ผมคิดว่าคงไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะ เพราะว่าเราทำงานด้วยกันเนี่ยเราใช้พระคุณดีกว่าใช้พระเดชการใช้อำนาจไปสั่งการในวันนี้อาจจะทำได้จริงครับ แต่ว่าสู้พระคุณไม่ได้ เพราะว่าความเมตตานั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อ่อนไหวเป็นสิ่งที่อ่อนโยน และก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยครับเข้าใจตรงนี้ได้ดีกว่าการใช้อำนาจนะครับ อีกอย่างหนึ่งครับอยู่ร่วมกันเนี่ยครับพึงพูดจาด้วยความอ่อนหวาน ปฏิบัติตนต่อคนอื่น ต่อเพื่อนๆด้วยคำว่ากัลยาณมิตรก็คือความเป็นเพื่อนที่ดีนะครับ ลองนึกถึงว่า ถ้าเขาพูดดีเราก็อยากฟัง ถ้าเราพูดดีเขาก็อยากฟังเพราะนั้น อย่าหวังว่าเราเนี่ยครับจะได้คำพูดที่ดีถ้าว่าเราไม่พูดดีกับเขาก่อน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานนะครับ พึงบริการลูกค้านะครับนะพึงบริการลูกค้าเนี่ยให้รวดเร็วทันใจ เท่าที่ทำได้เพราะเดี๋ยวนี้ครับหลายอย่างเขาเป็น one stop service เห็นไหมบริการครับจุดอยู่ที่แล้วก็สำเร็จผลตรงนั้น ไม่ใช่ว่าจะทำเล็กอย่างต้องเดินไปเป็นจุด เป็นจุดเป็นจุด อันนี้จะเสียเวลา เพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้านะครับก็ต้องอาศัยความรวดเร็ว เวลาของเขาก็มีค่า ของเราเองก็มีค่า เช่นเดียวกันนะครับท้ายสุดครับหาทางร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับกับ กับรัฐบาลในการพัฒนาสังคม อันนี้ก็ผมพูดง่ายๆว่า เราช่วยสังคมได้ก็เป็นเรื่องดี รัฐช่วยเหลือประชาชนนะครับเอกชนเนี่ยก็ช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกัน ผมถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนี่สำหรับคนที่ประกอบอาชีพที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการค้าขายนะครับ เราลองวกกลับมาดูอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ และพวกเราก็กำลังมุ่งสู่อาชีพนี้กันเยอะตอนนี้ครับก็คืออาชีพครู ครูในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับ เมื่อก่อนนี้อาจจะบอกว่าไม่มีงานทำก็เป็นครูได้แต่ทีไม่ใช่ครับ การเป็นครูเดี๋ยวนี้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว แล้วก็มีจรรยาบรรณเนี่ยประกอบตรงนี้นะครับ ถ้าเราไปเป็นครูนี่อะไรบ้างครับที่สิ่งที่เราต้องทำและตระหนักครูจำได้ว่าสิ่งแรกครับที่เป็นข้อแรกนะครับทุกสมัยก็คือ การเป็นครูนั้นเนี่ยครับต้องมีความเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นพระประมุขตรงนี้ ถามว่าทำไมนะครับ เพราะระบบประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นกฎหมายนะเป็นการปกครองที่เราเนี่ยได้กำหนดขึ้นนะครับ เพราะนั้นการเริ่มใส่ในการปกครองเนี่ยตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยช่วยชาติในการที่จะประดุงไว้ซึ่งความเป็นไทยนะครับ เราต้องยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ศาสนาอื่นนะครับ ในประเทศไทยนั้นถึงแม้จะมีหลายศาสนา เวลาไปเป็นครูเราสอนเด็กหลากหลายหลายศาสนา ก็อย่าไปยึดมั่นเดี๋ยว่าศาสนานี้เน้นแต่เรื่องอันนี้ แล้วก็ไปดูถูกหมิ่นดูหมิ่นดูแคลนศาสนาอื่นอย่างนี้ไม่ควรทำครับ เพราะว่าครูนั้นต้องมีความเป็นกลางนะครับ ครูต้องตั้งใจสอนศิษย์ครับ อุทิศเวลาให้กับลูกศิษย์นี่ให้มาก เดี๋ยวนี้พูดตรงๆครับครูที่อุทิศตนให้กับลูกศิษย์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะ เพราะว่า หลายแห่งครับเราได้ยินมาบ่อย ๆ ว่าครูสอนหนังสือเนี่ยสอนเป็นบางส่วนไม่จบนะสอนไม่จบแล้วเสร็จแล้วก็ทำไมอยู่ ๆ ก็บอกว่าถ้าอยากจะเรียนต่อก็ไปเรียนพิเศษต่อจากครู ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าผิดคุณธรรมนะครับ ผิดจรรยาบรรณต้องรักษาชื่อเสียงตนเองนะครับ ไม่ประพฤติชั่ว เขาถึงบอกว่าครูดีเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะถ้าแม่พิมพ์ไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้วนี่ครับอะไรจะเกิดขึ้นเพราะครูนี่ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดครับยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติของสารศึกษา โรงเรียนเขามีกฎเกณฑ์ยังไงครับ เราต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เด็กยังปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนแล้วครูเลรอครับจะไม่ทำหรือ นะฮะการถ่ายทอดวิชาความรู้ก็เหมือนกันครับ ไม่บิดเบือนไม่อำพรางบิดเบือนหมายว่าสอนไม่ตรงตามที่ตัวเองอยากจะจะที่มันมีนะครับอำพรางว่าสอนตรงนี้ถ้าอยากรู้ต้องไปเรียนต่ออย่างนี้ไม่ควรทำครับ ครูควรให้เกียรติทางวิชาการแก่ผู้อื่นนะครับอย่าเอาผลงานของคนอื่นเนี่ย มาอ้างเป็นของตัวเอง อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับ แล้วก็ผิดจรรยาบรรณด้วย ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับ เพราะว่าอาชีพครูนั้นเนี่ยลองครูทุจริตเนี่ยก็ถือว่าจบแล้ว สุภาพอ่อนน้อมอ่อนน้อมครับ แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กษิ์ ก็คือเป็นแม่พิมพ์ครับ ท้ายสุดก็คือครูเมื่ออยู่ด้วยกันครับ การร่วมมือสามัคคีทำงานซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่หลักเพราะนั้นครูต้องเป็นรูปแบบที่ดีให้กับสิทธิ์นะครับ ไม่เช่นนั้นเนี่ยรูปแบบที่ไม่ดีมันจะนำไปสู่ความ ไม่ประสบผลแล้วก็ทำให้เกิดความปัญหาที่ตามมา แต่ถ้าครูดีก็ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติ เป็นรูปแบบที่ดี ลูกศิษย์ก็จะได้เอาแบบเอาอย่าง เพราะนั้นฝากพวกเรานะครับ การเป็นครูนั้นต้องอยู่ในจรรยาบรรณของครูด้วย